ฉันชื่อยุพินโอสดรูปอายุ 58 ปี อาชีพค้าขายค่ะตอนที่เข้ามาอบรมวิชานี้นะคะ สะดุดใจกับข้อคิดที่ว่า ความคิดสู่โชคชะตาค่ะคือเรามีแต่ความคิดที่มันสะสมอยู่ในในหัวนะคะ ความคิดที่กังวล ความคิดที่เราคาดหวัง มันก็มาส่งผลให้ระบบใจเราไม่ดี ก็มาคิดว่าเราลืมมองตัวเราเอง ว่า เราคิดมากไปขยะเนี่ย มันอยู่ในเนี้ยหมดเลย เราก็คิดว่าเราแน่อุ้ยฉันมีศีลธรรม ฉันเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปพูดสอนคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังเราเลย เราก็คิดว่า เออเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรา มีความคิดหมกมุ่นอยู่อยู่ในหัวไม่ มันก็มาส่งผลให้เราเกิดความเสียใจ พอได้วิชานี้คิดใหม่มาเห็นคนเอ้ย เราก็ทำถูกแล้ว เราทำดีแล้ว มันหมดหน้าที่เราแล้วอย่างที่โค้ดพูด เออ ใช่ เราก็ภูมิใจนะว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ แต่เราจะไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นกระทันหันมันไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นดิฉันก็ได้พัฒนาใจตัวเอง ในการที่ว่าได้มีความคิดที่กว้างคือคิด ไม่ไม่คิดลบคิดบวกนะคะ พอความคิดเราดีแล้ว มันเกิดพลังในการทำงานเอาแรงมาจากไหนไม่รู้ทำงานได้เยอะแยะเลย อารมณ์ก็แจ่มใสนอนหลับสบาย รู้จักแยกแยะ ว่าอะไรควรทำก่อน อะไรควรทำหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่หมกมุ่นกราบขอบพระคุณค่ะ